สื่อจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจงเฟินเราก็มาถึงตอนที่ 7 กันแล้ว ตอนที่แล้วเราได้แนะนำหยินไป ตอนนี้ก็จะขาดคู่หูสุดน่ารักของเขาไปไม่ได้ นั่นก็คือวอวรรณรัตน์นั่นเอง ไม่พูดเยอะแล้วดีกว่า ไปฟังกันเลยววรรณรัตน์รัศมีรักเกิดวันที่ 23 พฤษภาคม พศ 2537 ราศีกรกฎเกิดที่ขอนแก่น พร้อมส่วนสูง170เซนติเมตร คนที่สองเขามีพี่สาวหนึ่งคนและน้องสาวอีกหนึ่งคน ตอนเด็กๆ ถือว่าเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ แม่ของหนุ่มวอลเลยให้สัมภาษณ์ว่า ตอนเด็กๆ วอลไม่ค่อยเชื่อฟัง เวลาทำอะไรก็จะลืมนึกถึงใจของคนอื่น แม้แต่ครูที่จ้างมาสอนที่บ้านก็ทนความดื้อรั้นของเขาไม่ไหว แถมครูยังอยากคืนเงินค่าจ้าง ไม่อยากสอนต่อแล้ว ถึงแม้ว่าหนุ่มวอนในตอนเด็กนั้นจะทำให้แม่หนักใจเป็นอย่างมาก แต่คุณแม่ก็ยังคอยสนับสนุนทุกอย่างที่วอ อยากทำ มาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะรู้สึกว่าเป็นคุณแม่ของเขาหรือเปล่าที่เป็นคนผลักดันให้เขาเป็นศิลปิน แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะในตอนแรกแม้แต่ตัวของเขาเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเดินทางสายบันเทิงหนุ่มวอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาอยากเป็นดีไซเนอร์ตอนมหาลัย เลยเลือกเรียนสถาปัตย์ แต่ในตอนนั้นรุ่นพี่ของวอ เป็นผู้จัดการศิลปินอยู่พอดี แล้วก็ได้เห็นแววของหนุ่มวอ ก็เลยชวนหนุ่มวอมาร่วมงานด้วย แต่เรื่องราวก็ไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้น เพราะในตอนแรกหนุ่มวอได้ปฏิเสธไป เพราะหนุ่มวอไม่ได้คิดอยากจะเป็นศิลปิน แถมยังกลัวว่ารุ่นพี่คนนั้นจะมาหลอก ก็เลยไม่ได้ตอบตกลงไป ผ่านไป2ปีรุ่นพี่คนนั้นก็กลับมาชวนหนุ่มวออีกครั้งครั้งนี้หนุ่มวอคิดว่าถือเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็เลยตอบตกลงไป และกลายเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว ผลงานชิ้นแรกของหนุ่มวอลก็คือบทลูกชายในหนังสั้นเรื่อง The Right Man เพราะฉันรักเมื่อปี 2559ตอนนี้แม่รู้สึกว่าทานเหมือนมีกำแพงกับแม่พอแล้วแม่ ทานรู้ว่าแม่หวังดีกับทาน หลังจากนั้นในทุก ๆ ปีเขาก็ได้รับงานแสดงอีกมากมาย แต่ถ้าจะพูดถึงผลงานที่ได้ผลตอบรับดีที่สุด นั่นก็คือ End of Love the Series รักวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะที่แสดงคู่กับหนุ่มยินนั่นเอง กูรู้สึกไม่เหมือนเดิมว่ะแล้วพี่จะทำยังไงต่ออะกูกับพลอยคบกันมานานแล้วเว้ย แล้วมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้อ่ะแล้ว ยิ่งช่วงนี้ กูก็มีมึงยงเป็นอย่างนี้ตลอดในเรื่องจะเป็นโมเมนต์ชวนจิ้นของหนุ่มวอผู้เป็นรุ่นน้องและหนุ่มหญินผู้เป็นรุ่นพี่ เรียกได้ว่าทำเหล่าแฟนคลับ จิ้นกันใจระเบิดไปเลย ทุกคนมีฉากประทับใจอะไรกันบ้าง มาแชร์กันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะ นอกจากผลงานการแสดงแล้ว ในด้านการร้องเพลงเองหนุ่มวอก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะวอเคยบอกว่า ถ้าเทียบกับการแสดงแล้ว เขาชอบงานด้านการทำเพลงมากกว่า เพราะเขาชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังรู้สึกว่าการเป็นนักร้องสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วย ผลงานเพลงล่าสุดก็คือ เพลงมุมประกอบเรื่องครั้งหนึ่งที่รัก ร้องโดยวอ และติ๊กเคลกล่าวไม่รู้ว่าแฟนๆจะฟังกันไปกี่รอบแล้วนะ และนี่ก็คือวอลวนารักเด็กคนหนึ่งที่แสนจะเกเร ตอนนี้ในวงการบันเทิงก็ไม่มีอะไรรั้งเขาไว้ได้เช่นกัน เป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่า ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ หรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะ เราอ่านอยู่นะคะ วันนี้ไปก่อนแล้ว บ๊ายบายสื่อจ้งฝน